จริงๆแล้วปกติบรรยายมันจะไม่เคร่งเครียดขนาดนี้ หรอกนะ ถ้า ว่าเราได้เจอกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กัน แต่เนื่องจากว่ามันเป็นการบรรยายโดยฝ่ายเดียวเนี่ย มันไม่ได้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าฟังการบรรยายในทันทีกัน อย่างเงี้ย มันก็อาจจะทำให้แบบพูดพูดพูดไปข้อกฎหมายไปจริงๆแล้วเนี่ยเจตนาเราไม่ได้อยากจะมานั่งเล่าข้อกฎหมายให้ฟังหรอกจริงๆ อยากจะเอาเคสตัวอย่างอะไรมาให้ดูนั่นแหละ เพียงแต่ว่า เนื่องจากบทบัญญัติ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเนื้อหาของการปฏิบัติงานทั้งหมดเลย หลักการการปฏิบัติงานทั้งหมดเลย ซึ่งเนื้อหาค่อนข้างมากนะแล้วก็บางทีก็เข้าใจยากนะฉะนั้นเวลาที่เราจะบรรยายเนี่ย มันก็เลยจะมาทำสนุกสนานนะมันก็มันยากไงจริงๆ แล้วโดยนิสัยเราเป็นคนชอบบรรยายเราให้ความรู้ด้วยความไม่เคร่งเครียดนะคะทีนี้เราในส่วนที่เราจะพูดกันต่อไปเนี่ย มันใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบเนื้อหาของเราแล้ว ฟังฟังมาตั้งแต่แรกอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะ เนาะอาจจะยังจำไม่ได้ ท่านก็ให้นึกถึงนึกถึงสเกเลตันของมันก็คือโครงสร้างของการทำคำสั่ง นั่น แหละว่า ตั้งแต่แรกเริ่ม การเข้ามาของคู่กรณีของเจ้าหน้าที่ กระบวน การพิจารณาวิธีการปฏิบัติงาน การทำคำสั่งออกมา พอคำสั่งออกมามันถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรได้บ้างนะแล้วถ้าเกิดมันไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ย การที่เราจะให้คำสั่งทางปกครองนั้นมันมีผลบังคับเนี่ยทำอย่างไร เพราะการที่เราออกคำสั่งมาเราก็อยากให้คนปฏิบัติตาม ถูกไหม ไม่ว่าจะเป็นให้กระทำหรืองดเว้นการกระทำ หรือคำสั่งอะไรก็ตามเราอยากเรามีคำสั่งเราก็อยากให้มันเกิดผลปฏิบัติในทางกฎหมายขึ้นมา หากมันไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเราจะสั่งไปทำไมถูกไหมสั่งให้ลูกน้องทำงานเสร็จภายในสิบวันแล้ว ลูกน้องไม่ทำอย่างเงี้ยมันไม่มีแต่การไม่มาตรการที่จะบังคับให้เขาปฏิบัติตาม นั้นการที่เราทำคำสั่งทางปกครองเนี่ย หากเรามีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งนั้นน่ะ เราต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป บทบัญญัติในส่วนของการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเนี่ย แก้ไขเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะฉะนั้นถ้าเราไปดูพรบเนี่ยมันจะมีทั้งที่เขียนว่ายกเลิกยกเลิกยกเลิกแล้วก็มีแก้ไขโดยใช้บทบัญญัติที่ทับหกสิบ หกสิบสามทับหนึ่งทับสองทับสามยาวไปนะคะทีนี้เรื่องการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเนี่ย หลักๆของมันก็คือว่า มันจำเป็นต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคำสั่งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง แบ่งแยกออกได้เป็นสองลักษณะนะคะคำสั่งทางปกครองที่ไม่ได้เป็นการคำสั่งทางปกครองให้ปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปหรือ งดเว้นการปฏิบัติทั่วไปก็บังคับให้เป็นไปตามนั้นนะ อาจจะใช้เจ้าหน้าที่ ของตัวองค์กรนั่นเองนะคะบังคับให้เป็นไปตามคำสั่ง อ่ะเห็นไหมหลักการการบังคับเบื้องต้นก็คือว่า มาตรา63ทับ3บอกว่าถ้าบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยกำหนดมาตรการบังคับทางปกครอง ไว้โดยเฉพาะแล้วนะเห็นไหมถ้าโดยเฉพาะมีมาตรการแล้วจะทำอย่างไรนะ หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าการใช้มาตรการบังคับนั้นมีลักษณะที่จะเกิดผลน้อยกว่าการใช้มาตรการบังคับตามหมวดนี้นะเจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามหมวดนี้แทนก็ได้นะแสดงว่าอะไรคุณมีดุลพินิษนะ มีดุลพินิษที่จะเลือกว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองอะไรที่มันจะเกิดผลสำฤทธิ์แล้วทำให้คำสั่งทางปกครองนั้นมีสภาพบังคับทางกฎหมายจริง ๆ คุณ ก็เลือกใช้มาตรการบังคับที่มันจะทำให้คำสั่งมันบรรลุผลนั้นนะใช้หมวดนี้แทนก็ได้ เพราะอะไรเพราะบทบัญญัติของพรบ ฉบับนี้มันประกันความเป็นธรรมอยู่แล้วถูกไหมคะ ถ้ามาตรฐานอันเดิมมันกำหนดแล้วมันไม่มันไม่มันไม่มันดูแล้วคำสั่งทางปกครองออกไปมันไม่มีใครที่จะปฏิบัติตามแน่ๆ เลยไม่มีสภาพที่จะไปบังคับใครเขาได้ ลองกระโดดมาใช้ตาม 63ทับ3นี้ก็ได้นะคะอันนี้ ในเรื่องของการบังคับทางปกครองเนี่ยมันก็เป็นการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติให้บุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งเนี่ยมีสภาพบังคับปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นเขาก็เลยบอกว่า คู่กรณีที่ได้รับผลกระทบ มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์การบังคับทางปกครองได้ตามมาตรา63ทับ5นะ63ทับ5ว่ายังไง ในกรณีที่บทบัญญัติในหมวดนี้ หรือกฎหมายอื่นมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครอง อาจอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นได้ การอุทธรณ์ทำยังไงวิธีการอะไร เขาบอกไว้เลยในวรรคสองบอกว่า ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเช่นเดียวกันกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปแล้วนะอุทธรณ์ได้นะมาตรการบังคับทางปกครอง และผลของการอุทธรณ์มาตรการบังคับทางปกครองเนี่ยก็จะเป็นไปตามมาตรา63ทับ9เขาบอกว่า ในกรณีที่มีการอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง และขอทุเลาการบังคับตามมาตรการดังกล่าวนะ อุทธรณ์แล้วต้องขอทุเลานะอย่าเพิ่งใช้มาตรการบังคับกับฉันนะเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง หรือผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์อาจสั่งให้มีการทุเลาการบังคับทางปกครองไว้ก่อนก็ได้ แล้วก็มีอำนาจที่กำหนดเงื่อนไขด้วยว่า ผู้อยู่ในบังคับ ของมาตรการบังคับเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไร กำหนดมาตรการในการปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ เห็นไหมคะว่ากฎหมายฉบับนี้ค่อนข้างที่จะให้สิทธินะ อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งไม่พอมาตรการบังคับ ในขณะที่เราจะบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งก็อุทธรณ์ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมคะอันนี้เรามาดูว่ามาตรการบังคับทางปกครองเนี่ย แบ่งแยกออกเป็นสองลักษณะ กรณีคำสั่งทางปกครองที่ให้ใช้เงินคำสั่งทางปกครองที่ให้ใช้เงิน เมื่อกี้เคยยกตัวอย่างไปแล้วว่า อาจจะเป็นคำสั่งที่หน่วยงานสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด รับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนคืนให้แก่ทางราชการนะคะ อันนี้เป็นคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินแหละ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีคำสั่งทางปกครอง กำหนดให้ชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้น มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องเตือนก่อนนะ ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือเตือน หนังสือเตือนเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เตือนเขาก่อนก่อนที่คุณจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองใดๆเนี่ย ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยอะไรคะยึด อายัดทรัพย์สินของผู้นั้น และขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้ เห็นไหมคะว่าเจ้าหน้าที่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการยึดอายัดขายทอดตลาดได้นะกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าคำสั่งทางปกครองให้ใช้เงินเนี่ยเจ้าหน้าที่เลือกที่จะปฏิบัติการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งโดยใช้ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะตั้งแต่ 63ทับ7เป็นต้นไป กรณีที่เจ้าหน้าที่ จะบังคับเองเนี่ยแต่เดิมจริงแล้วมันมีบัญญัติไว้อยู่แล้ว ในพรบรเดิม มาตรา 57 พรบรเดิม การยึดอายัดขายทอดตลาด แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะชี้แจงต่อหน่วยงานหรือว่าพุ่งเข้าบบัญชาว่า การใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการยึดอายัดเนี่ยมันทำได้ยากนะเพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่มีภารกิจ มีภาระงานในหน้าที่อยู่แล้วเราไม่ถนัดในเรื่องที่จะไปบังคับยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเนี่ย เราไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องนี้เลยอะ่ะ มันจึงนำไปสู่ให้มีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย ให้มีการบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีของกลุ่มบังคับคดีแทนเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ออกมาตรการบังคับทางปกครองด้วย นี่ในส่วนที่หนึ่งเราพูดถึงกรณีที่เราทำเองใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในมาตราหกสิบสามทับเจ็ดเจ้าหน้าที่เลือกใช้เองหกสามทับแปดว่าไปขายทอดตลาดนะจะใช้วิธีอะไร แล้วก็63ทับ12ขั้นตอนการยึดการอายัด กรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเองนะคะก็ไปดูจะมีกฎกระทรวงกำหนดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย เจ้าหน้าที่จะไม่ค่อยทำหรอกจะหลีกเลี่ยงเพราะว่า มันมันมันค่อนข้างที่จะต้องสุ่มเสี่ยงที่เราจะต้องไปมัดใช้มาตรการบังคับทางปกครองเองเขาก็เลยเลี่ยงไปใช้ส่วนที่สองก็คือการบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยไปดูมาตรา63ทับ15เนี่ย ในกรณีที่มีการบังคับให้ชำระเงิน และคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่ง เห็นไหมหากหน่วยงานที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินประสงค์จะให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกลุ่มบังคับคดีดำเนินการบังคับให้เป็นคำสั่งให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวเนี่ยให้ยื่นคำขอฝ่ายเดียวเลยนะคะ หน่วยงานของรัฐยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลภายใน 10 ปีนับแต่วันที่คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุด ภายใน10ปี เพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดี เพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองนั้น เราจะเห็นได้ว่าวิธีการที่กำหนดเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ ยื่นคำขอต่อศาลเนี่ยแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการอ่ะ มันค่อนข้างสะดวกในการปฏิบัติ เพราะว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีเขามีความชำนาญเชี่ยวชาญในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน การยึดทรัพย์อยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะเลี่ยงมาใช้มาตราหกสามทับสิบห้าเพราะว่าเขาเปิดช่องไว้ว่าไม่ว่าหน่วยงานของรัฐอ่ะ จะยังไม่ได้บังคับทางปกครอง หรือได้ดำเนินการบังคับไปแล้วนะ แต่พอดีว่าเงินที่ได้รับชำระยังไม่ครบ หรือยังไม่ได้รับเงินเลย ก็สามารถมาถแถลงยื่นคำขอต่อศาลฝ่ายเดียว ให้ใช้ให้ใช้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการได้นะคะนี่บทบัญญัติต่อไป มาตราหกสามทับสิบแปดบอกว่า มีการบทบัญญัติมีการเพิ่มเติมว่า ในการที่คุณเสนอต่อศาลให้มีการตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการแล้วเนี่ย หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่ง ก็จะต้องดำเนินการสืบทรัพย์ด้วยนะเหมือนเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาทั่วไปอะ่ะที่จะต้องนำมีหน้าที่ในการสืบทรัพย์แล้วแจ้งให้พนักงานบังคับคดีเขาทราบว่าทรัพย์อยู่ตรงไหน จะให้เขายึดแปลงไหนเจ้าพนักงานบังคับคดีเขาไม่ได้มีหน้าที่ไปสืบทรัพย์ให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษานะเจ้าหนี้หรือหน่วยงานของรัฐเนี่ย จะต้องมีหน้าที่สืบทรัพย์แล้วมาบอกมาแถลงเขาให้เขาไปนำยึดหรือจะให้อายัดเงินในบัญชีอะไรเห็นไหมคะเพื่อที่เขาจะได้ดำเนินการตาม กฎหมายว่าด้วยการบังคับคดีต่อไป คราวนี้ในระหว่างการบังคับคดีเนี่ย มันอาจจะมีกระบวนการที่เกิดขึ้นในนั้น อาจจะมีเจ้าหนี้ตามคำพิพากษารายอื่นเนี่ยเข้ามาถแถลงขอให้ปล่อยทรัพย์ ขอให้การส่วนทรัพย์ หรือขอให้เฉลี่ยทรัพย์พวกเนี้ยหรือในระหว่างนั้นมีการงดการบังคับคดีโดยคำสั่งของศาลให้งดไว้อย่างเงี้ยระยะเวลาสิบปีที่จะต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่ง มันก็จะไม่รวมอยู่ใน เขาก็จะช่วงที่งดการบังคับคดีก็หักออกไป ไม่รวมอยู่ในการใช้ในอายุความสิบปีนะคะ คือหลังจากที่ กระบวนการต่อไป หลังจากที่หน่วยงานยื่นคำขอต่อศาลฝ่ายเดียวแล้วเนี่ยศาลก็จะออกหมายบังคับคดี และแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการบังคับ ให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองแล้วเนี่ย การปฏิบัติของเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยเป็นการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเห็นไหมคะเห็นไหมคะ หน่วยงานก็ค่อนข้างจะปลอดภัยและเพราะถ้าเราสืบทรัพย์ เรามีหน้าที่แถลงอย่างเดียวเรายื่นคำขอเจ้าหนี่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการตามหน้าที่ของเขาแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะไปในกระบวนการอย่างเช่น อาจจะมีระเบียบมันจะมีระเบียบของเจ้าพนักงานบังคับคดีเกี่ยวกับการวางค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่ากำหนดให้หน่วยงานวางค่าใช้จ่ายอย่างไร ในอัตราส่วนเท่าไหร่นี่นะอันนี้ส่วนของคำสั่งให้ใช้เงินเราแบ่งแยกได้เป็น 2สส่วนแล้ว เจ้าหน้าที่บังคับเอง กับกรณีที่เจ้าหน้าที่เสนอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการแล้ว แล้วคำสั่งทางปกครองที่ไม่ได้เป็นคำสั่งที่ใช้เงินล่ะจะอยู่ในส่วนไหนนะคำสั่งทางปกครองที่ให้กระทำการ หรือละเว้นกระทาการเนี่ยเราก็ไปดูบทบัญญัติในมาตรา 63ทับ21นะเขาบอกว่า คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้กระทำหรือละเว้นกระทำเนี่ย เราจะเห็นได้ว่ามันไม่มีบทบัญญัติในส่วนที่จะให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมาดำเนินการเนาะเพราะมันเป็นการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของเราเองเข้าไปบังคับการให้เป็นไปตามคำสั่งได้ ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการใช้กำลังทางกายภาพเข้าไปทำเองนะคะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายทางข้อเท็จจริงคือใช้กำลังทางกายภาพเข้าไปทำ ดังนี้ ก็คือ 1. เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน โดยผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันในอัตราร้อยละยีต่อปี ให้แก่หน่วยงานของรัฐด้วย ยกตัวอย่างคดีเช่นนี้ก็ยังจะเห็นได้จากคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคารที่สร้างโดยผิดระเบียบ หรือก่ออาจจะก่ออันตรายให้เกิดแก่ผู้ที่อยู่อาศัยรอบๆหรือผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยโดยหลักแล้วเจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งให้เขารื้อถอนถูกไหมคะ ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลารื้อถอนแล้วเขาไม่ปฏิบัติตามพ้นระยะเวลาแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ต้องเตือนว่าฉันจะใช้มาตรการเข้าไปดำเนินการรื้อถอนเองนะเตือนเขาแจ้งเขาไปก่อน ถ้าคุณยังไม่ทำการรื้อถอนเอกฉันจะให้บริษัทนี้เข้าไปทำการรื้อถอนแล้วคุณต้องจ่ายค่าจ้างนะอันเนี้ยเป็นการใช้มาตรการบังคับตามกอง เพื่อให้เขากระทำการหรือละเว้นกระทาการเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งให้เขาทราบว่าเราจะใช้มาตรการตัวนี้นะแล้วเมื่อเขาไม่ปฏิบัติตาม นะเราอาจจะกำหนดให้มีการชำระค่าปรับบังคับการตามจำนวนที่เราเห็นสมควรก็ได้ อย่างเช่นเขาเป็นห้าง สรรพสินค้ารายใหญ่เงี้ยแล้วร้างแล้วมันทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคลรอบข้าง หรืออาจจะมีการซ่องสุมทำในสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายได้เงี้ยเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีคำสั่งให้รื้อหรือทุบแล้วก็ไม่ทำอย่างเงี้ย อาจจะกำหนดค่าปรับบังคับการในความเสียหายที่คุณไม่ดำเนินการหรือถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยก็ได้ ในส่วนของค่าปรับบังคับการก็จะมีกฎกระทรวงกำหนดไว้นะคะว่าอัตราเท่าไหร่เจ้าหน้าที่ระดับไหนที่จะกำหนดค่าปรับบังคับคับการในเลทเท่าไหร่เงี้ยอันนี้ค่าปรับบังคับการคืออะไรบทบัญญัติมาตรา63ทับ20เขาบอกว่าค่าปรับบังคับการในส่วนนี้ หมายความว่า ค่าปรับที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ที่ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง ในกรณีที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำเนี่ยชำระเป็นรายวันไป จนกว่าจะยุติการฝ่าฝืนคำสั่งนั้น หรือได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งแล้ว ไม่ว่าจะเป็นค่าปรับที่กำหนดโดยพระราชบัญญัตินี้หรือโดยกฎหมายอื่น ค่าปรับบังคับการในค่อนข้างจะมีอยู่ในบทบัญญัติอื่นด้วยนะนะคะสั่งให้ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งกระทำฉะนั้นตัวนี้แหละ ตัวค่าปรับบังคับการเนี่ยมันอาจจะเป็น ข้อกำหนดที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้คำสั่งของเราบรรลุผลก็ได้ เหมือนเป็นเชิงขู่เชิงเตือนเขาไปว่าถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามนะ คุณจะมีค่าปรับที่จะต้องชำระเท่านี้เท่านี้ต่อวันนะนะ คุณจะต้องจ่ายนะ ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยเราก็จะมีมาตรการไปบังคับให้คุณจ่ายอย่างไรเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเรานะ่ะ มีความเกรงกลัว และจะปฏิบัติตามคำสั่งของเราที่ดีที่มากขึ้นเป็นต้นนะ คราวนี้มาดูเมื่อกี้ ได้พูดเกินไปแล้วว่า มาตรา63ทับ22 บอกว่าก่อนที่คุณจะใช้มาตรการบังคับคุณจะต้องเตือนเขานะนะ ว่าคุณจะใช้อำนาจเข้าไปบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งนันนะคำเตือนจะต้องระบุอะไรบ้าง ข้อที่หนึ่งก็คือระบุว่าเราจะใช้มาตรการทางปกครองอะไรนะให้ชัดเจนเลยว่าเราจะเข้าไปลื้อเองนะ เป็นต้น จะกำหนดหลาย ๆ มาตรการในคราวเดียวกันไม่ได้ เพราะว่าเมื่อคุณกำหนดมาตรการที่คุณจะใช้แล้วคุณย่อมจะต้องบังคับการให้มันเป็นไปตามนั้นให้ได้ในมาตรการที่คุณกำหนดนะเพื่อให้มันชัดเจน ไม่งั้นประชาชนจะสับสนอ้าวสรุปว่า จะเข้ามาลื้อหรือว่าจะยังไง หรือจะไม่ลื้อหรือจะคิดแต่เงินค่าปรับเป็นรายวันไป หรือยังไง เอาให้ชัดนะสองต้องระบุให้ชัดเจนในคำเตือนด้วยว่า ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มรายวันนะ่ะในการที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปดำเนินการเองนะ่ะค่า จะกำหนดค่าใช้จ่ายต่อวันเท่าไหร่เขียนให้ชัดเขาจะได้รู้เขาจะได้บอกอ๋อถ้าวันละสองร้อยเอาเลย รออีกสองปีฉันจ่ายได้ฉันยังไม่ทำตามอย่างเงี้ย เราต้องเขียนให้ชัด นอกจากนี้แล้วเนี่ย การที่เรากำหนดค่าใช้จ่ายไว้ในคำเตือนอ่ะไม่ตัดสิทธิ์ที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้นะถ้าเกิดในการที่เราชำระจริงมันมากกว่าที่เราจะไปกำหนดให้เขามาจ่ายให้เรา อันนี้เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ ที่จะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้เมื่อปรากฏว่าในการไปเข้าใช้มาตรการบังคับทางปกครองมันมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่านั้นนะคราวนี้มาตรา63ทับ23 เราบอกแล้วว่า คำเตือนเราต้องบอกว่าเราจะใช้มาตรการอะไรใช่ไหมต้องระบุให้ชัดแจ้งว่าเราจะใช้มาตรการนี้กับเขานะคุณก็จะต้องใช้มาตรการตามที่คุณกำหนดไว้เมื่อกี้เนี่ยคุณแจ้งว่าคุณจะใช้วิธีอะไร คุณต้องปฏิบัติตามนั้น จะเปลี่ยนแปลงมาตรการได้ก็ต่อเมื่อว่า ข้อที่จริงปรากฏว่ามาตรการที่ กำหนดไว้มันไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เห็นไหมคะว่า คุณต้องค่อย ๆทำไปทีละมาตรการนะมาตรการแรกไม่บรรลุผล คุณจะเปลี่ยนแปลง คุณก็แจ้งใช้มาตรการที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น เพราะว่าสั่งมันไปแล้ว มันไม่ทำตามแน่เนี่ย ปรับมันแค่สองร้อยมันก็ยังไม่ทำอีก ดูแล้ว เราสั่งไปเนี่ย มันมันไม่มีผลบังคับเลยเขาไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามเขาไม่สนใจหรือเขาไม่แคร์เงี้ยเราก็เลือกจะเปลี่ยนแปลงมาตรการ มันเข้าองค์ประกอบตามเนี้ย วรรคสองบอกว่า ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวางการบังคับทางปกครองต่อสู้ขัดขวางเห็นไหมคะคือใช้กำลังต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ที่เขาเล่าเข้าไปลื้อเนี่ย ไม่ให้เข้า เจ้าหน้าที่อาจใช้กำลังเข้าดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบังคับทางปกครองได้ไหมคะบัญญัติรับรองสิทธิในการที่จะเข้าไปดำเนินการ แต่ต้องกระทำโดยสมควรแก่เหตุ อย่างเงี้ย ถ้าเขาเอารั้วลวดน้ำมากั้นเราไว้ อย่างเงี้ย ไม่ให้เราเข้าไปรื้อถอนอาคารที่สร้างโดยผิดระเบียบนั้น เราสามารถใช้กำลังเข้าไปเอารั้วลวดนาำนั้นออก เพื่ออะไร เพื่อที่เราจะเข้าไปรื้อถอนอาคารตามคำสั่งทางปกครองได้ไง เอาแค่พอสมควรนะหรือแค่พอเข้าไปได้ ไม่ใช่เป็นรื้อถอนของเขาทั้งแถบทั้งจนทำให้เขาเสียหายเกินกว่าเหตุ อันเนี้ย อันนี้เป็นดุลพินิษในแต่ละเรื่องเป็นสำคัญนะ เป็นข้อที่จริงเป็นกรณีกรณีไป เอาแค่พอสมควรแก่เหตุเพื่อที่ให้การที่จะบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งตามกองบรรลุบรรลุผลได้เท่านั้นแหละนะไม่ต้อง โดยสิ้นเชิงอะ่ะเอาแค่พอสมควรแก่เหตุวักท้ายบอกว่าในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวักหนึ่งหรือวักสองเจ้าหน้าที่อาจขอความช่วยเหลือเจ้าพนักงงานตำรวจได้ ตกไม่โทรไปนิดนึง คือถ้าเราเข้าไปแล้วมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันกับ คู่กรณีนั้นนั้น เราอาจจะขอ ความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตำรวจให้เข้าไปร่วมดำเนินการกับเรา หรือไปดูแลความสงบเรียบร้อยในการใช้มาตรการครับทางปกครองได้นะครับ เขาบอกว่าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าเรากำหนดค่าปรับบังคับการถ้าเขาไม่จ่ายล่ะนี่ไงให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการบังคับตามปกครองตามส่วนที่2ต่อไปก็บังคับให้เขาชำระหนี้จากเงินค่าปรับบังคับการ การฟ้องโต้แย้งการบังคับทางปกครองตามส่วนนี้เห็นไหมคะ ให้เสนอต่อศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับคำสั่งที่มีการบังคับทางปกครองนั้น มาตรา 63ทับ25 เนี่ยมันมันยัดไว้ในส่วนของการใช้มาตรการบังคับให้ในกรณีที่ให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการ เมื่อมีข้อโต้แย้งว่าใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเขาให้ดูว่า การจะยื่นคำฟ้องต่อศาลไหน ให้ดูนะว่าศาลใดที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับคำสั่ง ต้นเหตุของมันอะคำสั่งที่เป็นเหตุให้นำมาสู่การบังคับคดีเนี่ย เป็นคำสั่งทางปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลอะไรอะก็ให้ฟ้องโต้แย้งที่ศาลนั้น อันนี้เป็นการเปิดช่องการนำคดีขึ้นสู่ศาลนะคะถ้าเป็นคำสั่งทางปกครอง ซึ่งมีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางปกครองโดยแท้เพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นสู่ศาลอะไรล่ะเนี่ยก็ต้องเป็นศาลปกครองถูกไหมคะแต่ถ้าไม่ใช่ เป็นการกรณีที่เป็นการบังคับทางปกครอง เป็นการบังคับทางอื่นที่ คำสั่งที่เป็นต้นที่มาของคำสั่งมันไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง อย่างเช่น กรณีที่มีการประเมินภาษีอากรประเมินภาษีให้บริษัทหรือธุรกิจจ่ายชำระภาษีอย่างเงี้ยของกรมสรรพากรอย่างเงี้ยคำสั่งที่มันเป็นที่มาของเขาคือคำสั่งประเมินภาษี การบังคับให้จ่ายเงินตามมาตรการเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นที่อำนาจที่ศาลปกครองก็ได้ใช่ไหมคะ เพราะว่าคุณ การใช้การใช้อำนาจตามกฎหมายในการประเมินภาษีอากรเนี่ยเป็นการใช้อำนาจ แล้วมีเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นมันน่าจะไปอยู่ที่อำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะดูคำสั่งที่เป็นฐานที่มาของการใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นๆเองันนี้บทบัญญัติในส่วนท้ายเนี่ยจะใช้ทั้งในเรื่องของคำสั่งและมาตรการบังคับเนี่ยเขาก็จะจะขอพูดไปในเรื่องเกี่ยวกับการระยะเวลา การเริ่มนับระยะเวลา กรณีที่เจ้าหน้าที่ขยายระยะเวลาในการดำเนินการ และกรณีที่ผู้ที่อยู่ในบังคับของทางคำสั่งคำของขอขยายระยะเวลา นี่ในเรื่องของการเริ่มนับระยะเวลาตามพระราชบัญญัตินี้นะเขาเขียนไว้ชัดเจนเลย แต่ก่อนเนี้ยคำการนับระยะเวลาเราก็จะไปดูหลักการนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนาะแต่อันนี้ในเรื่องของการมีนาทางปกครองเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดว่า กำหนดระยะเวลาที่กำหนดเป็นวันสัปดาห์เดือนหรือปีนั้นไม่ให้ละนับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยเว้นแต่จะได้เริ่มการในวันนั้น หรือมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อาจจะกำหนดก็ได้เลยว่าให้เริ่มสตาร์ตตั้งแต่วันนี้นะคะเงื่อนไขในคำสั่งวรรคสองบอกว่าในกรณีเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย แม้ว่ามันเป็นวันหยุด ปกติเนี่ยเวลาการใช้สิทธิ์ของคู่กรณีเนี่ยถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดเนี่ยมันจะขยายอัตโนมัติเป็นวันทำการถัดไปถูกไหมคะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าสั่งคุณมีหน้าที่ต้องทำให้เสร็จภายในวันไหน หรือแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันหยุดก็ครบกำหนดวันนั้นคุณก็ต้องทำให้เสร็จภายในวันนั้น ไม่ได้รับประโยชน์ของการที่นับวันทำการถัดไป อันนี้ก็เจตนาลงก็เพื่อให้เราเร่งรัดการทำงานนะไม่ให้กระทบสิทธิ์ของประชาชนที่เขารอผลการวินิจฉัยของเราอยู่นะคะ ข้อ3ในกรณีที่บุคคลใดต้องทำการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายหรือ โดยคำสั่งเนี่ย ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดเห็นไหมคะอันนี้กรณีบุคคลใดต้องทำตาม กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนะ เห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่า ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุด สำหรับเจ้าหน้าที่ หรือวันหยุดตามประเพณี ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดลงในวันทำงานที่ถัดจากวันหยุดนั้น เว้นแต่กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่จะสั่งไว้เป็นอย่างอื่น เห็นไหมคะระยะเวลานี่ถูกกำหนดไว้โดยชัดเจนนะคะ แล้วระยะเวลาเนี่ยมันขยายได้ไหมล่ะมันเคร่งคัดขนาดนั้นไหมนะเราไปดูที่มาตราหกสิบห้าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งทางปกครองอน้องเลื่อนสไลด์ ของเจ้าหน้าที่อาจมีการขยายอีกได้เห็นไหมคะกำหนดไว้ในคำสั่งอาจขยายให้อีกได้ และถ้าระยะเวลานั้นได้สิ้นสุดลง แล้วเจ้าหน้าที่อาจขยายโดยกำหนดให้มีผลย้อนหลังไป ได้ ถ้าการสิ้นสุดตามระยะเวลาเดิมมันจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมคืออาจจะให้ระยะเวลาเขาน้อยเกินไปอ่ะไม่ได้โอกาสให้เขาที่เขาจะได้ไปหาพยานหลักฐานหรืออะไรก็ตามเขามีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอ่ะเจ้าหน้าที่ขยายได้เสมอเห็นไหมคะแล้วจะขยายย้อนหลังไป นับจากวันครบกำหนดเดิม หรือวันเดิมก็ยังได้ แล้วกรณีที่เจ้าหน้าที่ขยายเองได้ อันนี้คนเห็นได้ฝ่าย เดียว แล้ว คนที่อยู่ในบังคับของคำสั่งขอให้เจ้าหน้าที่ขยายระยะเวลาได้ไหมล่ะ มาตราหกสิบหกสิบหกบอกว่า กรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายได้ เพราะมีพฤติการที่จำเป็น พฤติการที่จำเป็นไม่ใช่ความผิดของผู้นั้น ถ้าจะ ถ้าผู้นั้นมีคำขอเจ้าหน้าที่อาจขยายระยะเวลา ส่วนหนึ่งส่วนใดที่ล่วงมาแล้วให้ใหม่ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องยื่นคำขอภายใน 15 วัน นับแต่พฤติการเช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง ก็มีเหตุที่จะขออนุญาตขอขยายระยะเวลาแล้วก็ขอขยายได้ แต่ต้องยื่นภายใน 15 วัน นับ แต่พฤติการเช่นว่านั้นสิ้นสุดลง คล้าย ๆ กับกรณีอะไรกรณีที่เราดำเนินการในทางพัสดุเห็นไหมคะเมื่อมีเหตุพฤติการน้ำท่วมเกิดขึ้น น้ำท่วมไม่สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้นะระเบียบพัสดุเราก็จะบอกว่า ให้ผู้รับจ้างนะแจ้งเหตุดังกล่าวเนะภายในจุดวันนับแต่เหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลงพอน้ำหยุดท่วมรีบแจ้งเขาไปเลย ว่ามันมีเหตุท่วมช่วงนี้นะขอให้ขยายระยะเวลาเห็นไหมคะมันจะคล้ายๆกันบทบัญญัติจะคล้ายๆกัน แสดงว่าเจ้าหน้าที่ขยายได้ ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งก็มีสิทธิ์ขอขยายได้ แต่ขอขยายแล้วจะให้หรือไม่ให้มันเป็นดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ ข้อที่จริง ตามข้อที่จริงที่ปรากฏถูกไหมคะ อันนี้ไปพูดถึงการแจ้งคำสั่งทางปกครองทั้งหลายที่ออกมาเนี่ย รวมทั้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครองทั้งหลายนะฮะหลักการของการแจ้งของมันเนี่ยมันก็จะมีวิธีการนะฮะมาตราหกกสิบเ้าวรรคหนึ่งบอกว่า การแจ้งคำสั่งทางปกครองการนัดพิจารณาหรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ แจ้งด้วยวาจาก็ได้อาจกระทำด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์ให้ทำเป็นหนังสือก็ให้แจ้งเป็นหนังสือ นะคะเปิดกว้างเลยแจ้งด้วยวาจาหลักก็คือแจ้งด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าเขาประสงค์จะให้เราแจ้งเป็นหนังสือ เราก็แจ้งเป็นหนังสือไปนะคะแล้ววิธีการล่ะวิธีการแจ้งคำสั่ง เราบอกว่าคำสั่งทางปกครองมีผลเมื่อได้รับแจ้งเป็นต้นไป เพราะฉะนั้นการแจ้งมันเลยสำคัญ วิธีการแจ้งของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีหลายช่องทางมากเลยแล้วแต่สภาพข้อที่จริงที่ปรากฏ กรณีที่ให้บุคคลนำคำสั่งไปส่งให้ถึงมือ69วรรคสองบอกว่า เนี่ยนะกรณีที่แจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น ถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำเนานั้น ให้ถือว่าได้แจ้ง ตั้งแต่ในขณะที่ไปถึงนะแจ้งเป็นหนังสือ ให้ส่งต่อผู้นั้น ถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้น ให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึงมันจะมีผลอย่างไร พอเราได้รับทราบ ถือว่าเราได้รับทราบได้รับแจ้งแล้วเนี่ย สิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้งมันสตาร์ทเพราะฉะนั้นมันถึงสำคัญการแจ้งเห็นไหมคะ มาตรา 70 บอกว่าการแจ้งเป็นหนังสือ โดยวิธีให้บุคคลนำไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับ หรือถ้าขณะนำไปส่งไม่พบผู้รับ ไปเจอตัวนะ ไม่รับ หรือไปไม่เจอตัว แต่ไปบ้านนั่นแหละ หากได้ส่งกับบุคคลใด ซึ่งบรรลุนิติภาวะ หรือทำงานอยู่ในที่นั้น นะ ได้ส่งให้คนที่บรรลุนิติภาวะ หรือทำงานอยู่ในที่นั้นแล้วนะก็ถือว่าบุคคลนั้นได้รับแจ้งแล้ว กับกรณีที่สอง เห็นตัวอยู่ไม่รับปิดเลย หากได้วางหนังสือหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นง่ายณนะสถานที่นั้นสถานที่นั้นด้วยนะ ต่อหน้าเจ้าพนักงงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็จะมีกฎกระทรวงกำหนดว่าข้าราชการส่วนกลางราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะเป็นพยานได้ ถ้าเราได้ทำต่อหน้าเขา แล้วเราปิดไว้ใน ที่ เห็นง่ายในสถานที่นั้น ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว อันนี้มีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกรณีโควิด เนี่ย แหละ เป็นการมี คำ สั่งของผู้ว่าในการที่จะ ไป ปิดสถานประกอบการนะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุขแล้วก็ประกอบด้วยสถานการณ์โควิด ปัจจุบันเนี่ย ปรากฏว่าโรงงานนั้นอะปิดประตู ไม่ยอมรับไม่ให้ใครเข้าออก จะทำยังไงอ่ะคำสั่งเนี้ยมันจะต้องใช้บังคับในทันที เพราะว่าไม่งั้นแล้วเชื้อโควิดมันจะกระจายไปทั่วจังหวัดอย่างเงี้ยก็เลยต้องใช้ อ่าบทบัญญัติมาตราเจ็ดสิบอย่างเงี้ยแหละคือนำคำสั่งถือไปเลยนะไปด้วยกันแล้วก็เอาเจ้าพนักงงานตำรวจ เอาเจ้าพนักงงานไปเป็นพยานในการวางหรือปิดหนังสือแจ้งคำสั่งนั้นไว้นะคะอันนี้ใช้วิธีนี้ ไม่ใช่หมายความว่าเราเราเขาปิดประตูรั้วแล้วเราเข้าไปไม่ได้ก็ใช้มาตรการเมื่อกี้บอกเลยเห็นไหมว่า คำสั่งที่เราจะจะบังคับการให้เป็นไปตามคำสั่งเนี่ย เราสามารถทำได้นะด้วยการที่นำเจ้าพนักงานเข้าไปกับเราด้วยก็ได้ เพื่อป้องกันเหตุที่มันจะเกิดขึ้น อันนี้ทางจังหวัดเขาก็ดำเนินการตามนั้น อันนี้เป็นการแจ้งนะกรณีถัดไป กรณีที่เราส่งทางไปรษณีย์ คำสั่งที่ส่งทางไปรษณีย์ ส่วนใหญ่เนี่ยหน่วยงานจะใช้คำสั่งประเภทนี้เพราะว่ามันมีหลักฐานการส่งการรับที่ชัดเจน การยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์มันจะมีการสแตมป์ตามประจำวัน หรือการลงทะเบียนอยู่ในระบบของงานไปรษณีย์ชัดเจนว่าเราส่งไปวันไหนแล้วผู้รับได้รับวันไหนนะคะ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีใบไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งจะเป็นใบเหลืองหลังจากที่มีผู้รับพัสดุหรือหนังสือแล้วเนี่ยจะต้องลงรับกับเจ้าพนักงงานไปรษณีย์ มาตรา71 ก็เลยบอกว่า การแจ้งโดยวิธีการทางส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนด 7 วันนับแต่วันส่ง สำหรับกรณีภายในประเทศนี่คือ 7 วันสำหรับต่างประเทศเนี่ย เมื่อครบกำหนด15วันนับแต่วันส่ง เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าได้ ไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น ก็คือดูจากใบเหลืองหรือหลักฐานที่มันปรากฏการรับนี่แหละว่ามีการรับแล้ววันที่เท่าไหร่ก็ถือว่าได้รับวันนั้น แต่ถ้าไม่มีหลักฐานนะ ก็ดูที่ว่าระยะเวลาเจ็ดวันสิบห้าวันตามที่กำหนดไว้นี่แหละ เป็นระยะเวลาที่กำหนดว่าถือว่าคุณได้รับคำสั่งนั้นแล้วได้รับแจ้งแล้ว นอกจากนี้ยังมีการบัญญัติเรื่องการส่งคำสั่งไปทางโทรสารได้ด้วย มาตราเจ็ดสิบสี่ เหตุจำเป็นเร่งด่วนในการแจ้งคำสั่งคำปกครองจะใช้วิธีส่งทางเอกโทรสารก็ได้ แต่ก็ต้องมีหลักฐานการส่งจากหน่วยงานผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อนั้นอะแล้วเมื่อส่งโทรสารไปแล้วจะต้องจัดส่งคำสั่งตัวจริง จะส่งคำสั่งตัวจริงไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง อาจจะส่งไปรษณีย์นำให้มีบุคคลนำไปส่งให้เขาอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้ได้รับ คำสั่งนั้นอะได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือตามวันเวลาที่ปรากฏในหลักฐานของหน่วยงาน ผู้จัดบริการโทรคมนาคมดังกล่าว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น เหมือนกันหลักการเดียวกันเมื่อกี้นี้นะคะจำเป็นเร่งด่วนส่งแฟกไปก่อน ส่งแฟกไปแล้วก็รีบทำทันทีที่สามารถส่งเป็นหนังสือได้ก็รีบทำในทันทีที่อาจจะกระทำได้แล้วการแจ้งในลำดับต่อไปก็คือการปิดประกาศ มาตรา72 ในกรณีที่ผู้มีผู้รับคำสั่งเกิน 50 คน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เริ่มกระบวนการก็ได้ จะแจ้งเขาไว้เลยว่า ต่อไปการแจ้งการสื่อสารระหว่างเรานะบุคคลเหล่านี้กับเจ้าหน้าที่ที่จะทำคำสั่งเนี่ย เราจะใช้วิธีปิดประกาศนะเพื่อความสะดวก เพราะว่าท่านอยู่ที่อื่นกัน หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้กระบวนพิจารณามันดำเนินได้ต่อไปโดยสะดวกเนี่ย ก็ให้แจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นว่าจะกระทำโดยปิดประกาศหน้าที่ทำการของเจ้าหน้าที่หรือที่ว่าการอำเภอที่ผู้รับมีภูมิลำเนา ก็ได้นะคะก็ปิดไว้ที่ทำการของเจ้าหน้าที่และที่ว่าการอำเภอของผู้รับคำสั่งที่มีภูมิลำเนา กรณีที่ปิดประกาศนี้เนี่ยให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว ก็คือนับแต่วันที่ปิดประกาศนั่นเอง เพื่อประโยชน์เนี่ยต้องสันนิษฐานไว้ว่า ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อพ้นระยะเวลา 15 วันเพื่อประโยชน์ในการ ใช้สิทธิอุทธรณ์โต้แย้งต่อไปนั่นเองนะคะ ต่อไปการแจ้งประการสุดท้ายก็คือการแจ้งโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ ใช้ในกรณีไหน ใช้กรณีที่ไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ไม่รู้ภูมิลำเนาอ่ะหรือผู้รับมันมีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็นหนังสือจะกระทำโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นก็ได้ นะและถือว่าได้รับแจ้งเมื่อพ้นระยะเวลา 15 วันนับ แต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีที่ประกาศในหนังสือพิมพ์นี้แหละ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เราก็ต้องไปดูมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอะไรบ้าง ในในพื้นที่นั้นนะก็ใช้วิธีประกาศลงในหนังสือพิมพ์ อันนี้มันเป็นกรณีที่มันยากแก่การแจ้งจริงๆอะ่ะถึงจะใช้มาตรการนี้คือไม่รู้ว่าตัวผู้รับเป็นใครแล้วไม่รู้ภูมิลำเนา หรือรู้ตัวและภูมิลำเนาแต่มีผู้รับจำนวนมาก เพื่อให้กระบวนพิจารณามันดำเนินต่อไปได้ นี่ในส่วนของอการบรรยายก็คงจะมีเนื้อหา แต่เพียงเท่านี้นะคะ ส่วนว่ามีมีน้องๆที่ที่ถามเข้ามาว่า กรณีของพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยเคสคดีต่างๆ เนี่ย มีบ้างไหมคือมันก็มีในแต่ละสเต็ปเลยนะคะ มันมีมันมีคดีที่พิพาท เข้ามาทั้งหมด แหละ แต่เนื่องจากวันนี้เราจะต้องบรรยายเนื้อหาให้เห็นภาพรวมของกฎหมายไปก่อน ในส่วนของข้อพิพาท หรือคดีตัวอย่างเนี่ย เดี๋ยวทางเราจะมีโครงการที่จะนำเสนอข้อพิพาท รวมทั้งคำวินิจฉัยของศาลในกรณีดังกล่าว นั้น ๆ นะคะเผยแพร่ในทาง Facebook อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยจะมีการจำแนกเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับละเมิดสัญญา หรือการ กระทำทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้น่าจะมีตัวอย่างของพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอยู่เยอะมากนะคะไม่ว่าเป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หรือทางการศึกษานะคะหรือกรมกระทรวงต่างๆกรมทางหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็ขอเรียนให้ท่านได้ติดตาม คำวินิจฉัยของศาลในในโครงการที่เราจะจัดต่อไปนะคะ ในเบื้องต้นก็ต้องขออภัยด้วยว่าเนื้อหาของการบรรยายอ่ะค่อนข้างจะมีเยอะนะคะ ก็พยายามที่จะเล่าให้ฟังยัดเยียดความรู้ให้ภายใน 3 ชั่วโมงนี้ อาจจะมีข้อบกพร่องในบางเรื่องที่ไม่สามารถลงในรายละเอียดได้ ไม่สามารถยกตัวอย่างเคสคดีขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะทำให้เราไปไม่ถึงจนถึงมาตรการบังคับเนี่ยพยายามที่จะให้เห็นภาพรวมก็แล้วกันว่า อย่างที่ย้ำมาตั้งแต่แรกว่า คำสั่งทางปกครองมันเป็นผลผลิตสุดท้ายที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายมาตาม ลำดับ ซึ่งมีคนเกี่ยวข้อง คือเจ้าหน้าที่ คู่กรณี แล้วก็มีกระบวน วิธี พิจารณาการให้สิทธิ์โต้แย้งอุทธรณ์คัดค้าน จน นำ ไปสู่การใช้มาตรการบังคับ แล้วก็การแจ้งคำสั่งมีหลักเกณฑ์การแจ้งอย่างไรอะไรพวกนี้นะคะ พอเราเห็นภาพเนี่ยเราค่อยไปดูในรายละเอียดของกฎหมายเอา เพราะว่าคงไม่สามารถที่จะอธิบายในรายละเอียดได้ทั้งหมดในวันนี้นะคะ ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังกันบรรยายนะคะ หากมีข้อบกพร่องประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ก็ผู้บรรยายก็ก็ต้องศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลานะคะ ก็ต้องต้องออกตัวว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรสักขนาดที่ว่าจะรู้ทุกเรื่องนะคะ แต่ว่าเราก็พยายามนำความรู้ที่เรา มีอยู่ในองค์กรของเรามาเผยแพร่นะคะ ท่านที่รับฟังอยู่บางท่านอาจจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ลึกซึ้ง กว่าพวกเรา ด้วยซ้ำไปนะคะ ก็มีโอกาสในภายหน้าเราก็มาร่วมแชร์แบ่งปันประสบการณ์กันนะคะนะคะก็สุดท้าย ก็ขอจบ การบรรยาย แต่เพียงเท่านี้นะคะ อะไรนะคำถามนะคะ นี่นี่ที่ขึ้นมานี่ใช่ไหมคะอ่าอันนี้เราขอตอบคำถามนะคะ การส่งคำสั่งทางปกครองโดยออกจดหมาย มีข้อความว่าหากผู้รับไม่ลงลายมือชื่อรับเอกสารถือว่ารับแล้วโดยชอบ วงเล็บมีเจตนาหลีกเลี่ยงการรับหนังสือ และจดหมายนั้นตีกลับมายังหน่วยงานทางปกครองที่ออกคำสั่ง ให้ถือว่ามีผลเป็นการส่งหนังสือโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับ หรือต้องดำเนินการตามมาตรา70พรบวิธีปฏิบัติครับ การส่งทางคำคำสั่งตามปกครองโดยออกจดหมาย หากผู้รับไม่ลงลายมือชื่อถือว่ารับแล้วโดยชอบ หมายความว่า หน่วยงานทางปกครองเนี่ยเขาก็กลัวว่าเจ้าหน้าที่ผู้ที่อยู่ในที่ได้รับคำสั่งน่ะ จะบิดเบือนหรือไม่ไม่เซ็นไม่ทราบไม่รับทราบจริง ๆ แล้วเนี่ย เมื่อกี้ถ้าเราฟังบรรยายเราจะเห็นได้ว่า คำสั่งทางปกครองที่ส่งไปทางหนังสือนะ คุณจะเซ็นรับหรือไม่เซ็นรับมันใช่สาระไหมส่งไปทางไปรษณีย์เพราะเขาสันนิษฐานว่าถ้าเขาส่งโดยชอบทางไปรษณีย์ถ้าไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในเจ็ดวันก็ต้องถือว่าคุณทราบอยู่แล้วถูกไหม คุณ ไม่ต้องเซ็นชื่อรับทราบเลย เขาส่งไปทางจดหมายไปรษณีย์ถูกไหมคะ ไม่จำเป็นเลย ถ้าส่งไปต่างประเทศสิบห้าวันบทสันนิษฐานของกฎหมายคือว่าต้องถือว่าคุณได้รับแจ้งแล้ว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าคุณไม่ได้รับแจ้ง วิพิสูจน์ได้ไหมว่าไม่ได้รับแจ้งอย่างเช่น มันตีกลับเนี่ยมันพิสูจน์ได้ไหมว่าคุณไม่ได้รับแจ้ง ก็ต้องไปดูมันเข้าองค์ประกอบของกฎหมายไหมมันตีกลับมา ยังไม่ถึงเขาเลยนะ คำสั่งนะ เห็น ได้ชัด เลย จะมาอ้างว่าเจ็ดวันสิบห้าวันได้ไหมล่ะ ไม่ได้ อันนี้เข้าใจแล้ว เนาะข้อที่หนึ่งนะ ข้อต่อไป นะคะกรณีข้าราชการลาออกเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่ป่วยโควิด มีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกแล้ว แต่ยังไม่มีผลให้ออกทันที มีผลในเดือนถัดไป แต่พ่อแม่เสียชีวิตก่อนวันที่การลาออกจะมีผลบังคับ เลยเปลี่ยนใจไม่ลาออกยื่นคำขอกลับเข้ารับราชการ แต่ผู้บังคับบัญชาเพิกเฉยไม่รับกลับจนพ้นวันที่คำสั่งมีผลบังคับ หากข้าราชการผู้นั้น ฟ้องคดีต่อศาลปกครองจนถึงที่สุดศาลพิพากษาให้กลับเข้ารับราชการแต่ไม่ได้ยื่นขอทายฟ้องให้หน่วยงานทางปกครองนั้นนั้นชำระเงินเดือนตั้งแต่ฟ้องคดีจนถึงคดี สิ้นสุด หน่วยงานจะปฏิบัติเพียงรับกลับเข้าทำงานได้หรือไม่ โดยไม่จ่ายเงินเดือนย้อนหลังได้ไหมครับ หรือหากเป็นกรณีผู้ นั้นเกษียณอายุราชการเสียก่อนหน่วยงานไม่อาจรับกลับเข้ามาทำงานได้หน่วยงานไม่ต้องชำระค่าเสียหายหรือเยียวยาความเสียหายอะไรเลยหรือไม่ครับ เพราะไม่อาจปฏิบัติตามคำพิพากษาได้ครับตามคำถามข้อนี้นะคะ เป็นกรณีที่ประสงค์จะถามว่าในกรณีที่เขายื่นคำขอกลับเข้ารับราชการนะแล้วศาลพิพากษาให้รับกลับด้วยนะ สู้คดีกันแล้วศาลพิพากษาให้รับกลับ แต่เขาไม่ได้ยื่นคำขอ ให้หน่วยงานชำระเงินเดือนตั้งแต่ฟ้องคดี ครนี้ในการยื่นคำฟ้องเนี่ย เราเคยพูดกันไปแล้วเมื่อวานว่าคำขอท้ายฟ้องคุณต้องระบุให้ชัดว่าคุณต้องการอะไรนะคะ ในกรณีนี้นะคะ มันจะแตกต่างจะเล่าเปรียบเทียบให้ฟังแล้วจะได้เห็นภาพเป็นคำตอบของคดีนี้ กรณีที่คุณขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่คุณออกจากราชการเพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการนะ คุณขอแค่เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการ แต่ผลแห่งคำพิพากษาที่เพิกถอนคำสั่งคุณไล่ออกอะ่ะ มันถือเสมือนหนึ่งว่าคุณยังเป็นข้าราชการตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาถูกไหมสิทธิประโยชน์ของคุณที่เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลเพิกถอนคำสั่งไล่ออก มันต้องคืนกลับมาให้คุณทั้งหมด คุณไม่ต้องขอก็ได้ศาลไม่ต้องกำหนดคำบังคับ ในส่วนนี้ให้คุณเลยก็ได้ เพราะเมื่อเพิกถอนคำสั่งไล่ออก ความเป็นข้าราชการของคุณมันมีอยู่ตลอด คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนตลอดสิทธิประโยชน์คุณมีตลอดอันนี้คือคำสั่งเพิกถอน คำสั่งลงโทษทางวินัยแต่เคสนี้คำสั่งขอกลับเข้ารับราชการคุณลาออกไปแล้วนะคำขอกลับให้รับราชการ แสดงว่าสิทธิของคุณเกิดวันที่คุณขอกลับเข้ารับราชการใช่ปะมันไม่ได้ย้อนไปตั้งแต่วันที่เขาสั่งลงโทษเหมือนเคสเมื่อกี้นะคุณขอกลับเข้ารับราชการแล้ว เขาปฏิเสธไม่รับกลับสารปกครองสั่งให้กลับเข้ารับราชการ กับเข้ารับราชการในตำแหน่งอะไรก็ได้มาเราเทียบเคียงกันได้ไหมว่า สิทธิประโยชน์ของคุณคืนกลับมาไหม ในกรณีสั่งให้กลับเข้ารับราชการคืนกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ วันที่ศาลพิพากษาให้คุณกลับเข้ารับราชการใช่ไหมสิทธิประโยชน์ คุณคืนกลับมาคุณต้องขอไหมอ่าอันนี้ต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตก เมื่อมันเป็นสิทธิประโยชน์ที่คุณจะต้องได้รับเมื่อคุณกลับเข้าราชการคุณก็ต้องได้ เงินเดือนถูกไหมศาลไม่ต้องเขียนก็ได้ แต่หน่วยงานก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติไปตามนั้น อันนี้ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเคสไปนะในส่วนของบางคดีเนี่ย หลักของการพิจารณาพิพากษาของศาลคือเราไม่พิพากษาเกินคำขอ ขอมาเท่าไหร่ก็พิพากษาไปตามนั้น เว้นเสียแต่ว่าผลของคำพิพากษานั้นน่ะเมื่อมันเพิกถอนแล้วสิทธิประโยชน์ของคุณมันเด้งกลับคืนมา อย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นการที่ศาลพิพากษาให้คุณ แต่มันเป็นผลจากคำพิพากษา เพิกถอนนั้นต่างหากเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นตามคำตอบนี้ตามคำถามนี้น่าจะได้รับคำตอบแล้วนะ ส่วนที่สองก็คือถ้าคุณเกษียณอายุราชการไปเสียก่อนหน่วยงานไม่อาจกลับรับเข้ามาทำงานได้ แสดงว่าตอนที่คุณขอกลับ แล้วเมื่อศาลพิพากษาแล้วปรากฏข้อได้จริงในขณะนั้นว่า คุณไม่สามารถกลับเข้ามาทำงานได้โดยสภาพของคุณน่ะ เนื่องจากคุณเกษียณอายุราชการคุณไม่มีสภาพที่จะรับราชการต่อไปได้แล้วเนี่ย หากหน่วยงานไม่ต้องชำระค่าเสียหายหรือเยียวยาความเสียหายอะไรเลย หรือไม่ครับ คุณขอมาหรือเปล่าล่ะ ในคำฟ้องอะ่ะ คุณขอมาในคำฟ้องระบุ ให้เขาชดใช้ค่าเสียหายจากคำสั่งที่ไม่รับคุณกลับ เข้ารับราชการมาหรือเปล่าล่ะ อันเนี้ยศาลก็ต้องพิจารณาจากคำขอของคุณที่ขอมาในคำฟ้องนั่นแหละ ถูกไหมคะ ไม่ได้แปลว่า คุณที่ไม่คุณกเกษียณไปแล้ว คุณเข้ามารับราชการไม่ได้แล้วคุณไม่ไม่ได้อะไรเลย มันก็ไม่ใช่มันอยู่ที่การตั้งรูปเรื่องคดีฟ้องของคุณน่ะ คุณฟ้องแล้วขออะไรนะคะ ก็ต้องขอถูกไหมคะแล้วก็เคสที่เกิดขึ้นเนี่ย นะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการกลับเข้ารับราชการเนี่ยแนวของการวินิจฉัยที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นดุลพินิษของหน่วยงานที่จะพิจารณา โดยพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการที่จะเกิดขึ้น และตำแหน่งที่คุณขอกลับเข้ารับราชการมันมีความจำเป็นไหมที่หน่วยงานจะต้องต้องการคุณเข้ามาเนี่ยคุณมีความเชี่ยวชาญที่ขาดไม่ได้ไหมหลักการมันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ที่น้องมัดข้อได้จริงมาคือสารตัดสินแล้วสารตัดสินแล้วก็ต้องไปดูที่ท้ายฟ้องของน้องเป็นสำคัญ ที่พี่ที่พี่อธิบายไปแล้วนะคะ อ่ะเข้าใจ เนาะไปข้อต่อไป อันนี้เหลืออีกสองนาที สองข้อ ไม่น่าทัน เอาเป็นว่าเดี๋ยว ตอบใน ใน แชท นะ เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปตอบนะ เพราะว่า เราก็ยังยืนยันหลักการเดิม จริง ๆแล้วปกติมันต้องเลิกเร็วกว่านี้นะ อบรมสัมมนา มันควรจะเลิกเร็ว มันไม่ควรเที่ยงตรง ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ ใช้เวลาคุ้มค่าเหลือเกินนะคะ ก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ไว้โอกาสหน้ามีโอกาสได้เจอกันก็ยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะค่ะกับขอบพระคุณนะคะ ท่านวิทยากรนะคะผอวิจิตางามสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาค่ะ ในส่วนของคำถามนะคะ ที่ท่านใดที่ท่านวิทยากรยังไม่ได้ตอบคำถามนะคะ สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะ ทางช่องทาง สี่ช่องทางหลักของเรานะคะ Facebook Line แอดค่ะ Podcast หรือช่องทาง YouTube ค่ะ ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้หรือสามารถ ขอรับคำปรึกษาแนะนำนะคะได้ทางโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ เบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานสารปกครองนครราชสีมานะคะ 044307300ถึง2ค่ะ ในวันและเวลาราชการนะคะ ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะ ที่ให้คำปรึกษาแนะนำนะคะ ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะ ก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะ กิจกรรมไลค์แอนแชร์ค่ะ ท่านใดที่ยังไม่ได้แชร์โพสต์นะคะ ก็สามารถแชร์ได้นะคะ โดยส่งหลักฐานการแชร์นะคะภายในวันนี้นะคะเวลา 16นาฬิกาแล้วก็แบบทดสอบนะคะ แบบทดสอบที่หลังจากที่เราได้อบรมกันอย่างเข้มข้นมาตลอด 2 วันนี้นะคะ ก็สามารถส่งแบบทดสอบมา